สำหรับประโยค我知道了我们会在晚上八点到那儿แปลว่า ผมทราบแล้ว พวกเราไปถึงที่นั่นตอนสองทุ่มคำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า知道แปลว่าทราบ คำว่า了แปลว่าแล้ว คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า会แปลว่าสามารถ คำว่า在 แปลว่าที่คำว่า晚上แปลว่ากลางคืนคำว่า八点ิบนาฬิกาคำว่า到แปลว่าถึงคำว่า那儿แปลว่าที่นั่น